ทั้งโบันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กๆครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้มาพบกับผมพี่เสือสล็อตนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมสล็อตในค่ายบีจีนะครับ เรามาจะมาเล่นสาวถ้ำกันนะครับเรามีทุนอยู่หนึ่งพันกับอีกหกสิบเจ็ดบาทเเบ็ดกันไปที่สามสิบหกบาทดีกว่าครับ ไม่หลงแฮะไม่หลงให้ เปิดไปทีแรกวายมา เออ ไม่เสียดายเสียดายโอเคสิบมา ยังเอายังไงตีนเคมาไหม โอเคเคเข้าด้วย ยังไงต่อยังไงต่อไม่ไหว โอ้874 บาทครับท่านผู้ชม อืมสิบเข้าอยังไงต่อยาหยุดโอเคเคเข้า อืมอืมยี่แปดบาท ปับแหลมไม่ค่อยเข้านะเนี่ย ผมแล้วก็กำลังมาเมาเลยตอนนี้ โดนขอไปครับท่านผู้ชมนะแบบว่าพูดแพมไปเรื่อย ขอไปทุกท่านด้วยนะครับ โดนเล่าไปสองที ก็ไม่ไหวแล้ว สองแก้วเองเลยมันรู้สึกมันดวงมันขึ้นเนี่ยเลยมาปั่นสล็อตสักหน่อยอ่ะ อือสิบมา อือ หมารอบเดียวก็หาย มาต่อ มาต่อสีแม่แม่อุ้ยสกัตเตอร์มาไหมยังไง ยังไง โอเค อู้แจ๋วไปเลยอ่ะโอ้โหมาอีกมาอีกไม่มาว่ะ มาสิมาสิมาสิสแกตเตอร์ห้าอันครับ ว้าว ไปดูกันในฟิสปิน โอ้โห ไม่ลงวะยังไง โอเคสิบมายังไงต่อเป็นคุณสี่เฮ้ย ไม่ลงจริงเลยโอเคห้าสิบเจ็ดบาทฮึมยังได้ยังได้ อืมยังต้องยิ้มต้องยิ้ม เออสองพันสองนั่นแหละ นั่นแหละมาต่อมันไปหน่อย มันไปหน่อย พันคอเลยเมื่อกี้ มันไปหน่อยดีแล้วใจจริงเลยฟาดฟาดมา 2,491 บาท เหลือีกห้าทีไปนต่อเออคิดว่าจะไม่ลงหนึ่งพันคุณที่บอกว่าไงต่อต้องอย่างนี้สิหนึ่งพันแปดบาทครับสุดยอดคลั อหนึ่งร้อยสิบห้าบาทมาทีนึงไหมโอ้โห หมดแล้วหมดก๊อกอ่ะเขาไม่ให้แล้ว หมดก๊อกอืม ไปต่อกันเรื่อยๆยาวๆอย่ารอช้า อย่ารอช้า เออห้าสิบเจ็ดบาทสิบสามบาทยังไงต่อไม่ไม่ไม่มา เอมา โอเคสามสองบาทมาต่อสิต้องใสอารมณ์หมวหแล้วเอาบบร้อยหนึ่งไหมปับอืมมันต้องขึ้นตลอดเลยเนี่ยต้องขึ้นตลอดเลย เออมามาหกสิบบาท มาสิขู่แล้วมันยังไม่มาให้เลยโอ้ยเค มาหน้าแตกเยอะมากเลยเนี่ยเออตน่อยสามร้อยหกสิบเออเค มาต่อร้อยหกสิบบาทโอ้โห จ้าเจ้าห้าร้อยยี่สิบบาทมามเออหกสิบบาทโอเคมาต่อกันสี่สิบบาทคิวมาอือไม่มา อู้ยวายมาอู้สวยสวยหกร้อยอู้วายมาต่ออู้สี่ร้อยสี่สิบอืมสิบมาต่อหกสิบบาทเจแจ๋วหนึ่งพันหนึ่งร้อยท้วนเจ้าจอร์ดมันยอดมากยังไง ไปไปเรื่อยๆ ยี่สิบมาสี่สิบบาทแม่ แม่ อะไรกันครับเนี่ย อุ้ย มาอีกแล้วสามสิบบาทอุ้ย มาอีกหนึ่งพันครับ ต้องแบบนี้ โอ้โหสุดยอด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 ที่สวยพี่เสือแต่ยักษ์ซอนสวยที่สวย